โดนีเซีย ไม่ใช่หัวร้อนว่ะไอป้อเหลือมึงอะค้างค้างค้างค้างอย่าเพิ่งกดดิค้ดิค้าง ใช่ก็เลยก็เลย เมื่อกี้มือยังไม่เข้าใช่ไหมกูเผ่อไปกดปุ่มปุ่มเริ่มเล่น เริ่ม แต่กดออกแทบไม่ทัน พอดีพอดีผัวคิดถึงผัวตามคอนตา Welcome to PUBG Mobile เป็นใครปะอุ้ยมึงชื่อจีน กู กูรู้สึกแปลก แปลก แปลก ไม่ถ้าเลขหกนำหน้าหันมึงเตรียมตัวได้เลย มึงชื่อจีน กูก็ขนลุก โอ้ยก็ยิงมันสี่จะรออะไรล่ะเป็นคนโตเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ามัน มึงชื่อจีนกูกูโอ้ว้าวนี่เนี่ยฮะาะามึงโแปลกยังไงอ่ะแปลกยังไงอ่ะมึงบอลมันต้องลงสมัครต้องลงสมัคร We will be taking off soon Be prepared ลงโพชิงกิ ี้ยมึงมีแต่คนนี่ยไออก็ไม่ค่อยจะนิดนะคนหมดไปสามเจ็ดแล้วอ่ะ เจ็ดไอเวนทีนี้น่าจะเดือดอยู่อะปจอดดีกว่า ถึงปะไปอีกหรอไม่ลงโพจบไปเลยวะตัวนี้คันไหมเออตัวนี้ก็ได้มีใช่กี่วีกองปะคะหรับไม่ใช่ค่ะใครคือกล้องคะไม่รู้จัก คนเหลือสิบห้าเจ็ดคนเฮ้ยเหลือแปดว่ะ เฮ้ยจะตีหนึ่งเอ้า เอ้าไอ้พ่อเอาคมือนี่นะ เออ้าขวาหิวข้าวมากเลยไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะลงแหลมแหลมลงแหลมก็ไปดักลงฝั่งนู้น กูจะไปลงมันไม่มีคนกูจะลงเซเว่น กูจะไปลงเซเว่นกูแล้วกัน กูจะไปมินิบาร์ได้ปะไม่ไปดีกว่า กูลงล่ะลงงเวนมึงก็ไปลงบทดิไหนคนกูมาเซเว่นแล้วจ้าเซนเป็นไรวะแม่ฟังบ้านฝั่งนู้นปะฝั่งบ้านฝั่งโน้นคือฝั่งไหนวะอ๋อโอเคฝั่งแล้วก็เดินไล่เลยเจอตอนนี้ ไม่ได้มีอะไรเลยปืนก็ไม่มีอะไม่มีอะไรเลยได้เข้าใจ ไม่ได้อยู่เซตเรากูอยู่อาคิวเยเคเยจี้่อันนี้ัแข่งหน่วยก็เอาาใช่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วปกปองเงียบจังขึ้นมานี่ไงบอกบายบาบ็ยแป๊บนึงบายบายบมึงตกสวัสดีครับไปเลยก็มาเลยครับโอ้โหเปเด็กแฟนครับดุยคุณนั่งอยู่หลังแม่เหรอ ทำไมไม่ทำไมคิดว่ามนไม่ดีว่ครูจะไม่ได้โผล่หัวออกมาถ้าแม่โผล่คะแนนเราจะไปล่าแอร์ดอกเชื่อกูเราจะไปล่าแอร์ดอกได้ได้ได้มาเหลืองมาเหลืองเหลืองไปโกโก้โกก้หนอมาเหลืองมาเหลืองมาเหลืองมาเหลือง พ่ตโตโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเจ็บนิดโอ้ยวายออบ้านนี้มีรถตอบอยู่นะมีมอไซค์สามล้อสอ้ตอ้ามพลิกละเฮ้ยเฮ้ยห้ไหนวะโอ้โหแล้วเล่นร้ายกู Enemies ahead. ไปไปมันมันทิ่มบ้านนะมันทิ่มบ้านบางรู้สึกบอกสิอะไรยังไม่หมดไปแล้วสี่ไป ไอตัวนั้นน่าจะทิ่มบ้านไปอีกสมองไหนอ่ะ ไปเร็วเร็วๆเพื่อน บ้านปะบ้านหรอปรับจังวะดใช่ใช่ใช่ใช่ใช่บ้านไปด้วยไปด้วยดีมัไปนด้วยดีไปทิมเลย เออเออพี่นมือมนึงกูปิงเก้าร้อยมีสัตว์นก พร้อมยังมือพวกมึงไปเลยทีมบ้านทีมบ้านมึงไปพวกมึงไป ไป ไปพวกมึงไปพวกมึงไปเลยเดี๋ยวกูไปแจกเขาไอ้ปิงแบบนึงขวา เฮ้ยเฮ้ยมาขวาทั้นสองตายเลยตายเลยตายเลยตายเลยแม่ขาแม่ขากูก็จอดรถซะแบบมันเด็กไม่ได้ อะไร ไอ้พ่กมันจอดรถโคตรหน้าตาย กรถมารถมาจะพลาดอ๋อ รถเพื่อนจะพลาดเพื่อนเล็กน้อยตัวนี้ก็มีเออเอดอเออเออไม่เล่นละคนตายวงได้เหรอฮะนี่พี่คนตายวงพี่คนตายวงเสียคิวแย่เลยอย่างเงี้ยไปไปโอเค่งกูยิงแตกไปแถวนี้แหละปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยมัน มันเจ็บมากวะแหละไมี มี มี มี มีมีมาแล้วมาแล้วเฮ้ยถอยถอยอย่าติดสวยไอ้เข้ามาหมู่บ้านเข้ามาบ้านเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านติดมาชุบกูด้วยนะไอซี่ไม่กูหาไม่เจอไอสัต์ ลครงมันเล็กแล้วเนี่ยลงสุดท้ายแล้วเนี่ย ตรงนู้นมีแอดดอปนี่ Enemies ahead! เอาไหมใช่ใช่บอกแล้ว เฮ้ยคอข้างหน้ากูสองสองหกห้ามาแล้ว มาแล้วยิงตามมายิงตามอยู่ บอกเลยว่า ตัวเดียวคมปืนกูเนี่ยวิงตามปืนสวยที่ไหนวะแม่เอาเลยบ้านห้ไอ้นี้ องชั้นบ้างก็จะไอ้นี่อยู่แล้วอีกตัวชั้นสองน่าจะลงไปชุบเพื่อนเอาไม่มีใครขับรถมาหรอเอาปิ่งดังนั้นอะระวังตรงอื่นนะระวังตรงอื่นไป วิ่งวิ่งตรงไหนอะบ้านมันขึ้นไปชุบแล้ว เห็นแล้วเป็นบ้านไอ้เฮียมีรถบัวจอดหลังแม่ฮะระวังอุมาแล้ว แล้วเพิ่งมาจอดเนี๋ยนั้นชิบหาย อุ้ยไอตี้การหยาบปะเพื่อน กูไปหาไอตี้ ต้องมาช่วยมันก่อนเออเดี๋ยวกูช่วยแม่งั้นกูขับรถมาช่วยแม่ไอไอซี่ไอซี่เดี๋ยวเอาระเบิดก่อนทำงเออมาระเบิดก่อนแม่ข้างหน้าสมุกเห็นแล้วเห็นแล้วที่แป๊บนึงกูปั๊มยา ช่วยเขาอ่ะ หมดแล้วนี่ เออยังมันน็อกนี่น็อกน็อกน็อกน็อกมาแล้วมาแล้วมาอีกตัวละ หมดหมดหมดหน้าุูหมดหมดหมดหมดหมดหมดเออ ง่ายจังวะเอ้ยอีซี่จังวะมึงมันไม่มีปืนเขียวกันเลยเว้ยไม่ไงไอ้ดอกไอ้ที่มึงไปเก็บดิ มันจนเนาะมึงเนาะ ก็แตกหมดแล้วอ่ะ มันจนอ่ะ นี่เนี่ย เฮ้ย มีแอดอดแอนิม e m i e s ที่แอดดอปตกบ้านเรา ที่รถไปจอดไปดิ เหลือตี้ตรงบ้านบ้านระเบียงอ่ะ มันน่าจะมุฟแล้วแหละเราไปเล่นบ้านเดิมอ่ะเอา เฮ้ยเฮ้ยต้องรถมีคนมา Enemies มีใช่ ahead มีรถจอด รถดรอปรถดรอปหรือเปล่า เฮ้ยมีคน มีคน มีคน มีคนมีคนตรงไหนไม่ไอ้ที่มึงจากออะไรอ่ะ ในเมืองในเมืองกูอยากได้เกาะ มาเอาปืนมาเก็บเอาไม่ทันละเอาเอาเกาะไปเอาไปมแป๊บนึง่ทิ้งไงอ่ะทิ้งไงะทิ้งไงอ่ะ หนูข้างหลังอุ้ยนีอุ้ยอุ้ยเออเออเออหนู กูเก็บคูณสามมาไม่ได้ว่ะ ายแล้วบ้านมีคน มึงกูขอไปเก็บคุณสามก่อน บ้านบกูแตกบ้านบ้านสี่สิบมีคนปอกกูแตกหมดแล้วไอ้ทีบ้านนั้นน่ะมึงสวัสดีค่ะ น้องแต้ตั้งแต่เมื่อวานนับแล้วหรอคะระวังไอ้เหี้ยัย มันยิงประตูแตกะโอ้เอดับเอดับวัดกับเอดับวัดอยู่วัดอยู่เมื่อกี้ มันเจ็บไปสองเม็ดเลยอะโดันมีหัวสามตัวทีุ่ณเห็นอ่ะ บ้านนั้นใช่ไหมใช่เฮ้หลังก็มาว่ะดูหลแม่ยิงอยู่เนี่ยไมต้าบ้านไหนวะแม่ไม่ต้าไม่ต้าบ้าน บ้าน บ้านสีเขียวอ่ะมาให้หน่อยรถมา เออเออเออ รงนี้ใช่ไหมปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำพอไฟดับโอเค โอเค โอเคเบิรดไปตรงสโมกงแม่ถอยมาถอยมาเล่นบ้านน้ไม่ได้มันมาชิดมาถอยมาแล้วนี่กูฉีกซ้ายดีกว่ากูฉีกซ้ายนะ่กูต้องคืนเลยะหมวกแตกแดงแขนวงรุ่นกว่ามึง อ้เหี้ยเข้าวงดีกว่าเลือกวงเลือกวง เลือกวงดีกว่าเหลือแม่งยี่จ็ดคนเลยมีรถถอยได้ปะมีรถที่ถอยได้ปะมีมีไงมีดาวเทีายมข้างปะล่างไปะเาเถอะไปเถอะเข้ายังไงดีวะไอ้สัตว์้ทิม้กทิมโกดังเหรอ เออทิมโกดังทางนี้นะเออแม่อยู่ไหนเนี่ยไปดีไปดีโคสโมกก่อนม่จะเดินเท้าใช่ไหม กูยิงกับฝั่งขวามันสัตว์โอเคปาจะมองปิดให้กูด้มีคนปะวะ ไปเลยไปเลยถ้าจะมีมันยิงอยู่เนี่ยก็ได้เหรอ แต่รู้ว่าฝั่งขวามีสามตัว ที่โกดังเนี่ย มันก็ต้องเอาใช่ปะ เอาเอาเอาเอาขวามีนะ ขวามียขวายิงขวายิงบอกขวา มี มามามีคนมา ัวหนึ่งในบ้านขโมยก็เหลือเดียวเฮ้ยเฮ้ยนี่ยไปไปไปบ้านบ้านเอาคิวขึ้นตายมันตายไปเลยยึดไปยึดไปยึดงั้นไปยึดมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยมีตัวสวยกูรอเก็บบนเขาตัวชิดบ้านบ้านเรา หรือต้องสิบคนสี่หกหกคนต้องยอมมา ต้องยอมายังไงก็ต้องออกมาเรียกกระโดดออกมาแล้วหมดเบ้านนู้นบ้านน้นพี่บ้านออกมาแล้ว ังด้านหลังด้านหลัง Enemies ahead มันมันนิ่ง มันนิ่งใส่กู มันมันเหลือเตาเอ้ยมันดาว ขอยาระเบิดกูขอยาระเบิดป้อป้อ เคเคแม่อยู่ในบ้านเหรอ เอออยู่ในบ้านชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้องกูตัวนี้อยู่ชั้นข้างนอกแล้วมั้งเดี๋ยวดูแป๊บ ข้างนอกข้างนอกไม่ออกแ๊กเย้สวยกรุบกรุบไอสัตว์เอ็ดแม่ เฮ้ย เฮ้ยก็มาดีค่ะอ๋อมันทิ้งเอดับมึงดูดิ โอ้โหไอ้ไอ้เหี้ยนุ้งมังแบกว่ะธรรมดาแล้วหนุกเนาะว่าไปรลยคกับ